จะพาไปเที่ยว แบบขับรถแบบชิวๆกินลมชมวิวและท่องเที่ยวการเดินทางของเราวันนี้ก็เดินทางจากจังหวัดขอนแก่นผ่านจังหวัดสระคามเราจะไปสตาร์ทอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ที่เราจะไปก็จะเป็นสถานทูต พอเราไปถึงสะพานกุดานะครับก็ขับลงไปเล่น ตามริมสะพานนะครับ ที่มีคน พวกเราทั้งสี่คันก็ขับอ้อมกินลมชมวิวในช่วงบรรยากาศตอนบ่าย ที่ฟ้าขึ้นเหมือนฝนจะตกก็ลมยืนดีมาก การขับรถฟาสเนียครับ เราขับไปสักพักก็ถึงเวลาที่เราต้องออกเดินทางเพราะว่า เป้าหมายของเราวันนี้ เราจะเข้าไปที่อุดรแล้วก็กลับ เข้าคอนแก่นทาง เขื่อนบนนันนะครับ พอเรามุ่งหน้า ดาก็เพื่อจะเข้าอำเภอท่าคันโตก ก็บรรยากาศสองฝั่งทาง ก็จะเป็นสวนยางไร่มันสำปะหลังเราก็ขับไปเรื่อยๆ ขับไปสักพักก็จะเห็นครับเจอฝนอยู่ข้างหน้า ก็ไม่ได้จอดนะครับ เราก็ยังขับไปเรื่อย ๆ บรรยากาศดี ฝนตก เย็นๆ ฝนตกปล่อยๆ ตกไม่ได้แรงนะครับ ก็ไม่ถือว่าเปียกเท่าไหร่ ถือว่าเย็นดี ขับสบายมากกว่า สำหรับรถ CRF 300 r a l ลี่คันนี้ ถามว่าถ้าเจอฝนหนักๆหรือว่าขับในช่วงที่ฝนตก มันจะลื่นไหมถามผมสิครับ ที่ขับตากฝนมาประมาณ3 4ทิศนะครับ ก็ยังไม่ลื่นนะครับ ถ้าขับอยู่ประมาณ 100หรือ110 115ก็ ก็ยังไม่ได้ลื่นนะครับ แต่ถ้าเบรกกระทันหันนี่ก็ไม่แน่ เพราะยางของรถ CRX 300แรลลี่ตัวนี้มันไม่ได้ทำมาเพื่อให้มันก่อถนนเหมือนรถ บิ๊กไบนะครับที่ล้อจะมีการรีดน้ำแล้วก็มีการก่อตัวดีกว่าถามว่าเกิดการสะบัดเกิดล้อสายไหมตามที่ขับมาก็ยังไม่เห็นนะครับ ก็ถือว่าปกติถือว่าได้ก็ถือว่าดีระดับหนึ่งพอฝนตก ามว่าเท้าเปียกไหมเพราะรถมันสูงนะครับ ก็ ก็ยังไม่ถึงว่าเปียกเท่าไหร่ แต่ถามว่าตกหลุมที่มันลึกๆ ก็อาจจะเปียกได้ มื่อผ่านฝนไปสักพักเราก็มุ่งหน้าเข้าอำเภอท่ากระโดดนะครับ จอดเติมน้ำมันอยู่แป๊บหนึ่ง แล้วเราก็เดินทางออกจากอำเภอท่าคันโตก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอกุมภาวาปีเป็นอำเภอที่อยู่ในเขตของอุดรนนะครับเราขับมาก็ผ่านสวนยางพาราผ่านไร่อ้อยไร่มันมาชมบรรยากาศสองฝั่งทาง มื่อเขามาถึงอำเภอก็เราก็ขับผ่านอำเภอของหัวบาตัดมาอยู่ที่ถนนมิตรภาพ เมื่อเราขับข้ามถนนมิตรภาพก็พุ่งหน้าตามจีเบียนเพื่อจะไปถึงภูไฟลก็ขับผ่านหมู่บ้านหลายหมู่บ้าน แล้วก็จะมีที่หนึ่งที่จะเป็น ที่เป็นท้องนากว้างๆนะครับ ก็บรรยากาศดีผู้คนกำลังทำไร่ทำนามันเหมือนได้กลิ่นไอธรรมชาติกลิ่นไอของนูนกลิ่นของลมกลิ่นของไอดินเป็นความรู้สึก ที่เราต้องการที่เราโหยหากลิ่นไอธรรมชาติ เมื่อขับผ่านตรงนี้ไปแล้วก็ขับผ่าน มาถึงแยกที่จะขึ้นภูฝอยลุมแล้วก็พากันขับขึ้นภูฝอยลุมนะครับถนนขึ้นภูฝอยลุมเนี่ยก็จะเป็นถนนลาดยางขับขึ้นง่ายสะดวกสบายครับ พอเราขับขึ้นมาสักพักก็ ก็เริ่มว่าก็เริ่มรู้สึกว่า ไม่ค่อยมีรถผ่านน่าจะเป็นเพราะช่วงสถานการณ์แบบนี้รถไม่ค่อยขึ้นมาเที่ยวเพราะว่าบริการของท่านปิด แล้วก็ขับขึ้นมาป่าไม้ก็ดูสมบูรณ์กลิ่นธรรมชาติเสียงมาแลเสียงรถบ้าง จนกลับมาถึงจนขับมาถึงหน้า ใต้ ที่จะเป็นทางเข้า รงนี้ก็เจ้าหน้าที่ก็ กั้นห้ามเข้าเพราะว่าอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ ก็โดนสั่งปิดไม่มีการให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเราก็จอดกันตรงที่ป้ายแล้วก็ถ่ายรูปพักผ่อนวันนี้เรา น่าจะมาถึงแค่ตรงนี้พักผ่อนเสร็จก็น่าจะกลับทางเดิมแล้วก็วิ่งเส้นทางลัด ตัดไปที่หลัง หลังเขื่อนอุบลรัฐเพื่อจะกลับเข้าสู่เมืองเหมือนเดิมสำหรับทีมนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมรับฟังนะครับสำหรับทีมนี้ก็มีเพียงเท่านี้